สำหรับประโยค我能给您一百泰铢额优惠แปลว่า ผมลดให้ได้100บาท ราคาที่ลดแล้วคือ400บาทค่ะคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า能แปลว่าสามารถคำว่า给แปลว่าให้คำว่า您แปลว่าคุณคำว่า100บาทภาษาจีนอ่านว่า 一百คำว่าไห่จู แปลว่าบาทหรือเงินไทย คำว่า เออแปลว่าจำนวน คำว่าย่งหวยแปลว่าลดราคา คำว่า 400 ภาษาจีนอ่านว่า400สำหรับประโยค好的我要买一个แปลว่าโอเค งั้นผมซื้อหนึ่งตัว คำว่า好的 แปลว่าดีครับหรือโอเค คำว่าหัวแปลว่าฉัน คำว่ายกแปลว่าต้องการ คำว่าหมาย แปลว่าซื้อ คำว่าอ一อแปลว่าหนึ่งชิ้น